สำหรับหัวข้อแรกในวันนี้ที่เราจะเรียนรู้กันกับรายวิชาเตรียมสายศึกษา จะเป็นหัวข้อที่ว่าด้วยสายศึกษากับการพัฒนาบัณฑิตไทย ในหัวข้อนี้นะครับ ผู้เรียนได้รับเกียรติจากทางท่านศาสตราจารย์ ดรวิจิตศรีสะอ้าน ท่านเป็นบิดาสายศึกษาไทยครับ ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งเป็นนายกสมาคมศึกษาไทยนะฮะท่านเป็นบุคคลแรก ที่นำสากิศึกษาเข้ามาใช้กับระบบการเรียนการสอนในประเทศไทยเมื่อ 21 ปีที่ผ่านมานะครับสำหรับหัวข้อในนี้ผู้เรียนนะฮะจะได้รับทราบถึงความจำเป็นของการที่เราจะต้องเอาสากิศึกษา เข้ามาผนวกรวมไว้ในหลักสูตรนะครับว่าทำไมบัณฑิตถึงจะต้องมีการเรียนรู้วิชานี้ นอกเหนือจากวิชาเฉพาะด้านหรือวิชาชีพ เฉพาะทางของแต่ละคนแล้ว นะครับสำหรับหัวข้อที่ท่านอาจารย์วิจิตจะมาให้ความรู้กับผู้เรียนทุกท่านนะครับ จะประกอบไปด้วยการผลิตบัณฑิต สิ่งสำคัญของการผลิตบัณฑิตไทยณปัจจุบันก็คือว่าบัณฑิตที่จบการศึกษาระดับอุดมศึกษาสายสามัญแล้ว พบว่ามีข้อจำกัดในการก้าวเข้าสู่ตำแหน่งงาน มีความพร้อมในการประกอบอาชีพค่อนข้างจะต่ำด้วยเหตุนี้ระบบการศึกษาไทยคงต้องเปลี่ยนแล้วครับว่าจะทำอย่างไรให้บัณฑิตเมื่อสำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตจบใหม่ป้ายแดงที่พร้อมทำงานจริง ๆ หัวข้อถัดมานะครับ ท่านอาจารย์วิจิตจะช่วยกล่าวนำว่า หลักสูตรทำไมถึงต้องเอาสากิจศึกษาไปไว้ในหลักสูตร อย่างที่กล่าวไปแล้วครับว่าลำพังการเรียนการสอนในห้องเรียนคงไม่สามารถตอบโจทย์ต่อทางผู้ประกอบการหรือการร่วมผลิตบัณฑิต ให้ตอบสนองต่อตลาดแรงงานได้แล้ว ดังนั้นหลักสูตรการเรียนสอนต้องปรับเปลี่ยนแล้วล่ะครับ ถัดไปนะครับ ความหมายล่ะครับในความหมายของวิชาสากิจศึกษาเนี่ยผู้เรียนควรจะต้องเข้าใจว่า ไม่ใช่แค่เป็นวิชาที่ส่ง ผู้เรียนออกไปทดลองปฏิบัติงานแค่ 16 สัปดาห์หรือ 1 ภาคการศึกษา แต่ความหมายจริงๆ ของศึกษาคืออะไรนะฮะ ท่านอาจารย์วิจิตจะมาไขความกระจ่างให้ผู้เรียนทุกคนได้ทราบนะครับ ความเป็นมาเป็นสิ่งสำคัญนะครับสากิจศึกษานี่ในประเทศไทยเริ่มมาได้ประมาณ 21 ปี แต่ในต่างประเทศร้อยกว่าปีแล้วครับ ความเป็นมา และวัตถุประสงค์คืออะไร อันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่ผู้เรียนทุกท่านจะต้องทำความเข้าใจ และพร้อมที่จะนำไปหาประสบการณ์เรียนรู้ให้ได้ด้วยตนเองนะครับ จากนั้นลองมาดูซิว่าหลักสูตรสกิศึกษาที่ถูกบรรจุไว้ในแผนการศึกษาของแต่ละหลักสูตรก็ดี กระบวนการวิธีปฏิบัติเขามีอย่างไรบ้าง ในเทอมสกิศึกษา ทางสถาบันการศึกษา ดำเนินการอย่างไร เพื่อให้ผู้เรียนเมื่อออกไปปฏิบัติงานแล้ว ได้มีความมั่นใจว่า จะได้รับประสบการณ์ตรงตามสาขาวิชาชีพ ที่ตนเองพึงประสงค์ตามหลักของสากิศึกษา จะได้รับการดูแลที่ดีอย่างเพียงพอ จากทั้งสถานบันการศึกษาของท่านเอง และสถานประกอบการ และสุดท้ายนะครับ ประโยชน์อะไรบ้างล่ะครับ ที่ทั้งผู้เรียนก็ดีสถาบันการศึกษาก็ดี รวมถึงภาษาประกอบการจะได้รับนะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันนี้ สื่อการเรียนในชุดนี้เรายังได้รับความคิดเห็น ผลสะท้อนจากทางผู้ประกอบการ ซึ่งจะเป็นตัวจริงเสียงจริงมาช่วยบอกเลยว่า เขาได้รับอะไรจากนักศึกษาศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาบ้างนะครับ